หมดก็เติมใหม่นะ อ่ะสิบเต็มแถวดอกนี้ได้ใช้วายแล้วก็ได้ลุ้นสเกตเตอร์อีกตัวนะ เข้าฟรีเกมเอ้าเข้าฟรีเกมเรียบร้อยนะ โอ้โห ดูกันว่ามันจะจ่ายเยอะเท่าไหร่นะ เข้าฟรีสปินนะโอ้โหสิบสองหมุนว่ะ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 เริ่มเบ็ดบาดดูนะเดี๋ยวขอมาลองดูนะว่ามันจะแตกหรือเปล่าเกมเนี้ย ถ้าเบ็ดบานไม่แตก เฮียจะไปเบ็ดสูงสูงแล้วไป ลองดูเบ็ดไปโอ้โหโอเคเต็มแถวเลยว่า12 บาท หมวกวายมาเชื่อมด้วยนะดอกนี้ ไป ดูหมุนเบ็ดบาทไปก่อนนะ เหมือนแบบล่อ เบ็ดล่อ เบ็ดบาดเบ็ดล่ออะไรเงี้ยถ้าสมมุติทรงดีเฮียจะอัดเบ็ดเลยนะ แต่ทรงดี ๆ เหมือนกันนะเมื่อกี้ วาย เต็มแถวเต็มกระดานเลยนะอืมเอาอะไปออีกสิบหมุนนะไป โหสิบแถวสามไม่มานะ เ k เต็มแถวเต็มกระดาน Y มาเชื่อมดอกนี้ K คูณ4เข้าไป 1 บาทแก้วยังมาต่อคูณ 8 เป็น 6 บาท ยังมาต่อนะ โล่ โอ้โห ยัง คอมโบอีก ขอต่อขอต่อ มาต่อว่ะคิวเฮ้ยคิวมา แถว 3 คูณ 16ไปเคต่อ โอ้โหดอกนี้ โอ้โห ดอกนี้ชุดใหญ่นะปะ45 บาท เอ้ย น่าเล่นนะอย่างนี้ น่าเล่นน่าลงทุนนะปะมาอย่างนี้เฮียต้องไปต่อแล้วนะ อย่างนี้ เพราะว่ามันจ่ายนะ เบ็ดบาทก็คงไม่พอนะ ลองหมุนเบ็ดบาทดูเสร็จแล้วเดี๋ยว เปลี่ยนเบ็ดทันทีนะ หมดหมุนเมื่อไหร่ ไป เปลี่ยนเลยเบ็ดสิบบาทสักสามสิบหมุน ไป ดูนะว่าเบ็ดบาทไปเบ็ดสิบบาทจะรอดหรือเปล่านะ ถ้ามันจ่ายก็คือรอดอะถ้าไม่จ่ายก็ไม่รอดอะไปสิบบาทเหมือนเกลือนะเอ้ย เข้าฟรีเกมเลยหรือเปล่า เข้าเลยดิเข้าเลย ไม่เข้าโหยอีกตัวเดียวอะอ่ะเคจ่ายมาก่อนเอ เอไม่มาว่ะแถวสาม โห มีวายแถวสองก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยนะ ไปเกลือ จัดโห สิบแถวหนึ่งนี่มาวะ อีกสิบี่หมุนนะ กระทุนพันแปดอ่ะ ดูว่าจะรอดหรือเปล่านะ ไป อือหือ เบ็ดสิบบาท เกลือว่ะ ต้องเปลี่ยนแล้วนะ เบ็ดไม่มาว่ะ โอ้โหอีกห้าหมดนะ โอ้ยวาย โอ้ยวายเต็มแถวไม่ได้ใช้ โอ้โหเอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วไงเปลี่ยนเบ็ด เปลี่ยนเลย เบ็ดยี่สิบอีกสามสิบหมุนไปโอ้โห เบ็ดสิบบาทไม่จ่ายเลยนะปะยังเกลืออยู่นะ เอ้ย นี่เบ็ดยี่สิบแล้วเนี่ย จะหมดหรือเปล่า จะหมดหรือเปล่า โอ้โห JK มาก่อนดอกนี้ จ่ายมาก่อนนะโอ้โห เงียบไป นาน เลย อ่ะ อ่ะ อีกยี่สิบหมุน นะโอ้ยเจแถวสองก็ไม่ได้นะไปโอ้โห เกือ จัด เกือ จัดไม่จ่ายเลย อ่าวาย ได้ใช้ดีเต็มถาเต็ม กระดาน โอ้โหจ่ายห้าสิบสามบาทเบ็ดยี่สิบนะ เนี่ยอ่ะ เจจ่ายมา ก่อน ดอกนี้ คิว แถวหนึ่งไม่มีว่ะโหยอะไรครับเนี่ย อาจจะไม่ใช่วันของเฮียก็ได้นะวันนี้นะ โอ้โหเจมา เคต่อไป คูณสี่เข้าไปสี่สิบแปดบาท ไม่ ค่อย จ่าย เลยไอเบ็ดต่ำๆอ่ะ เฮียดันไปเบ็ดสูงๆ เลยว่าจะหมดก็หมดนะโอ้โหถ้าไม่จ่ายอย่างนี้นะ หมดก็เติมใหม่นะอ่ะสิบเต็มแถวดอกนี้ได้ใช้วายแล้วก็ได้ลุ้นสกัตเตอร์อีกตัวนะ เข้าฟรีเกมเลย เอ้าเข้าฟรีเกมเรียบร้อยนะโอ้โหดูกันว่ามันจะจ่ายเฮียเท่าไหร่นะเข้าฟรีสปินนะโอ้โหสิบสองหมุนว่ะไปโหเข้าฟรีเกมเบ็ดยี่สิบนะ ดูแล้วมันจะจ่ายเท่าไหร่นะโอ้โหเกลือวะเอ้ยโอ้ยคเข้าฟีเกมจ่ายมา 28 บาทเองนะแต่12 บาทจ่ายมาร้อยเดียวอะ่ะโอ้โหเค เคโอ้ยเคแถวสองเคแถวสอง ไม่มาว่ะอ่ะมีเคนะมาก่อนนะสิบแถวหนึ่งว่าไง ไม่มีโอ้โหอาเคมาสิบจ่ายไปโอ้โหไปร้อยหกสิบ สิบเต็มแถวพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองนะโอ้โหเอาแล้วนะตอนนี้นะได้คืนมาเรียบร้อยนะ โอ้โห ดอกเดียวนะ ได้คืนมาพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทเข้าฟรีเกมอ่ะโอ้ย โคตรเอาอยังดีนะยังได้กำไรสิบโอ้ยสิบสิบเต็มแถวว่าเมื่อกี้ โอ้ยอีกร้อยสี่สิบรับมานะ ดอกนี้พันแปดสิบสี่บาทนะ โอ้โหกำไรแล้วนะกำไรนะ ดอกนี้กำไรนะบอกเลย อีกห้าหมุนนะ วยกำไรวะได้ไปต่อนะ อย่างงี้โหยไป เหรียญไปหมุนสุดท้ายนะ หมดแล้วนะ ซื้อเท่าไหร่อะซื้อพันห้า ที่อยากลองซื้อดูนะ ซื้อสามพัน ปะลองดูมาลองซื้อดูนะ ไม่ มีอะไรจะเสียนะปะนิดนิดหน่อยหน่อยนะปะดูกันว่าจะได้เท่าไหร่ นะปะอ่ะ แก้วเต็มแถวมาหกร้อยสี่สิบปะถ้ากำไร แล้วเฮียจะเลิกเลยนะ โไม่จ่ายเลยวะโหดเกลือว่ะอุ้ยอีกสี่หมุน โอ้โห ซื้ออย่างเกลือโอ้โหเกลือจัดโอ้โหซื้อโคตรเกลือเบ็ดสามสิบซื้อเท่าไหร่วะโอ้ยซื้อไม่ได้นะ ต้องกลับไปเบ็ดยี่สิบอะไปซื้ออะ อ่ะ ลองดูนะ ขอกำไรนิดหน่อยเฮียก็ไปแล้ว นะ หรือถ้าไม่ได้นะ ก็คงต้องหมดนะปะหืมขอดูขอดูโอเคจ่ายมา ก่อนดอกนี้เจจ่ายมา เหรียญโห ไม่มี ว่ะ อีกสิบหมุนนะเก้าหมุนโอ้โห เหมือนจะเหมือนจะ เหมือนจะ อ่ะ มีอยู่นะ แก้วมาคูณ8ไป248 บาท แก้วยังมาต่อคูณ 12เป็น60รับมาก่อนนะแต่เฮียซื้อไปพันห้านะ อ่ะ เจจ่ายมาก่อน 10 แถว 1 มาไหม10 แถว 1 มาว่าตามนัด คูณ 12ใบวาย ได้ใช้ไหมได้ใช้ว่าคูณ 20 ไป 340 วายยังมาต่อ โอ้โห552 บาทเคแถวหนึ่ง เป็น A ว่ะ คูณ 34 เข้าไปแล้วนะตอนนี้ อุ้ยดอกนี้ชุดใหญ่นะพันหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทรับมาเจ ไปดอกนี้ก่อนนะ คูณ 8 ไปทำคอมโบไป A ต่อไปคูณ 24 ไปแล้วโหยดอกนี้เหรียญมาคูณ 20 ไป 100 บาท โอ้โหอย่างเอาอ่ะ อย่างเอาอ่ะ บอกเลย โอ้โหแก้วมา คูณ8 80 บาทเอโหเต็มแถวคูณ 16 192โหเหรียญยังมาต่อ เปลี่ยนเป็นหมวกดิโหไม่เปลี่ยนเป็นหมวกนะไปโหยสิบโหสิบเต็มแถวดอกนี้คูณ8ไป192บาทหุยเอยังมาต่อ เป็นเหรียญดิเอ้ยโหเป็นแต่ว่ะเป็นเหรียญเต็มแถวดอกนี้ คูณ 26 676 บาท เอ้ยยังมาต่อคูณ34 2,992โอ้ย คอมโบไม่จบว่ะโอ้โห ดอกนี้ ได้เลิกว่ะ4,510 บาทนะโอ้โห ได้เลิกได้เลิกอย่างนี้ แก้วมาต่อคูณ 8 เป็น 80 บาทโอ้ยเพนดีกว่านะเฮียวันนี้เฮียทุนมา 2,000นะ เฮียบวกมา5,000เฮียเพนดีกว่า เกือบไม่รอดนะกับเกมแอดการ์เดียนไลซิ่งนะ ไงก็ลองมาตามกันดูนะ ไม่เสียหายนะสนุกนะ เกมนี้นะ ยังไงใครชอบเกมไหนหรืออยากให้เฮียเล่นเกมอะไร คอมเมนต์มาใต้ดีจะมาจัดให้ส่วนวันนี้เฮียบอกมาละฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เฮียเพื่อเป็นกำลังใจเฮียทำคลิปอย่างนี้ต่อไปนะ แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ